พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอนการส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการ ที่ผ่านมาการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยินที่ใช้ภาษามือเป็นหลักนั้น เป็นไปด้วยความยากลำบาก นั่นเป็นเพราะนักเรียน ขาดทักษะด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยทำให้ไม่เข้าใจการเขียนโค้ดด้วยไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบข้อความที่ซับซ้อนครับ แต่ตอนนี้เรามีบอร์ดส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง k i p b r i g h t มาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ กลุ่มนี้แล้วครับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช จัดอบรมการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์ให้แก่ครู และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายคิดไบรท์เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่ออกแบบให้สร้างชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของบอร์ดโดยคำสั่งแบบบล็อกจึงช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่อง ร่องทางการได้ยิน เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการ จึงเป็นการสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา และจุดประกายการเรียนโปรแกรมมิ่งส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดย สวทช และหน่วยงานพัฒมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000